วิปติปฏิบายะสัพพสัมปติสิทธิยังสัพพดุกขวินาสายะปริตังพรุธมังกลังวิปัติปฏิบายะ สัพพสัมปติสิทธิยา สัพพพยาวินาสายะ ปริตังพรุทธมังกลังวิปัตติปฏิบาหายะสัพพสัมปติสิทธิยา สัพโรกวินาสายะปริตังพรุธมังกลัง